อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะคะ Very good เอ่อทานโทษนะครับ มีถั่วไหม ดยนะครับมีถั่วไหม กดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะคะ Really good